วแรก แถวแรกทุงเงินมา มาไหมโอ้โหลุนเยียวเหนียวเลยเพื่อนๆเอาประทัดว่ายังไงประทัดไม่มาอีก เป็นอะไร เอาถุงเงินมาถุงเงินมา โอ้โหเฉลี่ยเท่าไหร่ถุงอีกหมื่นหนึ่งเพื่อนคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำ ต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ย เฮ้ยอาละครับผม่ากราบสวัสดีสวีดัสกันอีกเช่นเคยนะครับผม อ่า วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้ายหำแลนะครับเพื่อนๆ อ่า วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้เลยครับ ผมกับหนูแห่งโชคลาภนะครับเพื่อนๆ อ่า มามามาาดีเลย มาครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านพวกอัตราการจ่ายและก็กติกาต่างๆเพิ่มเติมกันได้นะครับผมผมจะไปเล่นเลยนะครับ วันนี้ก็มากับทุน 500นะเพื่อนๆนะจะเปิดหัวไปที่ 40 ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมปล่อยออโต้ไป10ทีนะมารุนกันเพื่อน มาสิมาสิอย่างเงียบโอ้โหอ้ยอ้ยอ้ยอ้ยอ้ยอ้ยช็อตนี้โอ้โเพื่อนๆโอ้โขนลุกเลยครับผม เอา เรื่องนะสุดยอดนี่บวกมาเท่าไหร่ห้าพันหกครับ ผมเอาไปกันต่อไปกันต่อ โอ้โหมาที สะดุ้งเลยนะแม่มาอีกไหมอืม เอาอย่างได้ถั่วอยู่ เอาอย่างได้ถั่วกระส้มมาอย่างได้ไปต่อมาอืมเอาขอโตวหมดแล้วเพื่อนไป เพิ่มเบ็ดไปเลยครับแปดสิบเลย ตัวตอนนี้เรามีห้าพันนะเมื่อนะ ไปสามสิบเปิดเพื่อนว่ามาร้นกัน ขอแจมแจมขอแจมแจมแบบเต็ม คาราเบลได้หรือเปล่าโอ้โหน่าเสียดายเพื่อนนเล้ยแถวกลางไม่ลงนะแถวกลางไม่ลงให้นะ เอาเอาเอามาไหม มาไหมอืมอู้มามาเลยหนูมาหนึ่งแถวอะไรอะไรจะลกเงาประทัด แถวแรกเป็นอะไรถุงเงิน โ้เงินไม่มาแถวแรกเป็นอะไรลงโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอาอีกแล้วครับผม สุดยอดดอกนี่ปูแตกมาหมื่นเอ็ดเพื่อนเลยเอ้ยเต็มคาราเบลไปกันต่อครับผมโอ้โหนะนะมาขออีกเต็มคาราเบลได้หรือเปล่าเอาได้ถั่วมา เอา เอา จะเอามาอีกคลิปปลอูไม่มาแล้วเพื่อนนะแหมเอาได้ถุงเงินมาแจมแจมออ้เพื่อนเพื่อนจอดนี้ไม่แล้วเราบอีกพันหกเอาเอาเอาเอาเอาเรื่องอยู่ เอาเรื่องอยู่แหมหนูนำโชคนี่ก็ดีอย่างนี้นะ หนูแหงโชคราบเพื่อนเพื่อนอืมเลอแปดครั้งครับผม ว่ายังไง ว่ายังไง วันนี้ จะแตกสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเลยไหมมาส้มมามาน้อยแต่มานะบทจะเข้าก็คือตุ้มตั้มเลยนะเพื่อนมาอีกสีมาอีกสีโอ้โหเอาจะขึ้นเบ็ดร้อยแล้วนะเพื่อนๆนะหมันไฟละหมันไฟละเบ็ดร้อยไปเลยนะครับปายสิบเปิดลองดูอืม มาไหมไม่มาเลยมาเลยโอ้โหเงียบเกริบอีกสามเปิดฮึบแถวหลังไม่เอาเอาเอาเอาวายาชูชูนะชู้สู้นะชู้สู้นะมามาโอ้โหถุงเงินถุงเงินถุงเงินอุ้ยตาหนูทำโชคเอาเอาอะไรมีหนูทำโชคมาด้านหลังอีกแถวแรกแถวแรกถุงเงินมามาไหมโอ้โหลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยเพื่อนเพื่อนเอาประทัดว่ายังไงประทัดไม่มาอีก เป็นอะไรเอาถุงเงินมาถุงเงินมาโอ้ยเฉลี่ยเท่าไรถุงอีกหมื่นหนึ่งมันเพื่อนเอาเอาไปกันต่อครับผม มามาเอาแตกไปสองหมื่นแล้วเพื่อนสบายใจละได้กำไรที่ต้องการแล้วนะเพื่อนสองหมื่นนะ ชิวๆแล้วไปเอาออโต้หมดไปสามสิบเปิดนะเพื่อนไปลุ้นกัน เงียบกลิบเงียบกลิบ ี่ยไม่น่ารักเลย ไม่น่ารักเลยละไม่น่ารักเลยนะมาหน่อยโอ้โหเอาอย่างนี้สิมันต้องอย่างนี้ดี โอ้โหเต็มคาราเบลอีกแล้วนะ เต็มคาราเบลอีกแล้ว เท่าไหร่ครับอีกหนึ่งหมื่นโอ้โหมาอีกแล้วครับผม มาอีกแล้ว มาอีกแล้วโอ้สองพันสี่ไป สามหมื่นแล้วเอนเอาเอาเอาว้ยังไงว้ยังไงไม่มานะอืมอื้ถั่วก็ไม่ได้ส้มก็ไม่ได้อืมไม่เข้าอีกแล้วอืมน่าเสียดายเพือฮึบพับโอ้ยไม่เข้าอีกแล้วเพื่อน หน่อยมาซะหน่อยอืมเอาได้ทัวมา เอาไม่ได้ทัวด้วยเอาทัวได้อยู่ได้ทัวได้ทัวโอ้โห เพื่อนเพื่อนดูยอดนี้ เต็มคาราเบลอีกแล้วคุณเพื่อนเลยอืมยอดนี้เท่าไหร่ครับผม อีกหกพันเอ็ดครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะอุ้ยสี่หมื่นเอ็ดเท่านั้น มือเน็ดแล้วครับสี่มือเน็ดแล้วเอาออโตหมดมาอีกสิบเปิดสุดท้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เพิ่มไม่เพิ่มเอาโตไปอีกสิบเปิดสุดท้ายเพื่อนมาอือถุงเงินมาเงียบอีกห้าเปิดอือถุงเงินอุ้ยไม่เข้าอีกแล้วเพื่อนไม่น่าเสียดายนะ ไม่เข้าแยบ อืออืมาอีกเท่าไหร่ครับเพื่อนอีกสองพันครับผมเออไปสี่หมื่นสามเอาเอาตัวเหมือนผมพอชนีเลยดีกว่านะครับ ผมมาเดี๋ยวเราไปถอนกันลีน่านิดนึงนะครับผมอาหมา43,124นั้นเมื่อนถอนไปเลยครับ43,000นะ โอเคครับผม ถอนไปเลยนะครับ